สวัสดีครับ ผมออฟครับ เอิญค่ะ นี่คือรายการพูดปริ้น ตอนที่แล้วได้ไปดูกันแล้วว่าขั้นตอนการทำอิฐมีขั้นตอนยังไงบ้าง ส่วนตอนนี้เราจะมาดูว่าจากอิฐก้อนเล็กๆถูกเอามาสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ยังไงบ้าง มีรูปแบบแบบใดบ้าง ที่นี่ที่แรกคือจะมีเจดีย์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นเจดีย์ยุคแรกของอยุธยา ซึ่งก็คือวัดราชบุรี อิ้นเดาได้ไหมว่าเป็นเจดีย์แบบไหนเดานะ แบบขอมเห็นแล้วรู้สึกเหมือนพวกปราสาทหินอ่าถูกถูกถูกรูปแบบเจดีย์นี้เรียกว่าเจดีย์ทรงปรางจะเห็นว่าส่วนประกอบที่ใช้ในการก่อสร้างพระปรางก็คือจะเป็นศิลาแรงเคยได้ยินอะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต่างจากอิฐจากหินยังไงไม่รู้จักดินลูกลังไหม ินลูกรังที่ใช้ทำถนนอ่าสีส้มๆหรือว่าศิลาแรงเป็นวัสดุธรรมชาติชนิดหนึ่งคล้ายๆ ดินแหละก็คือเวลาเขาขุดมาเหมือนเหมือนเป็นดินเหนียวอะไรเงี้ยแต่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเราไปผึ่งแดดตักลมอะไรอย่างเงี้ยตัวมันแห้งน้ำระเหยออก แล้วมันจะกลายเป็นหินแข็งๆเอง ซึ่งองค์พระปางก็จะใช้เป็นส่วนก่อสร้างฐานรากเกือบทั้งหมดจนถึง เท่าที่มองด้วยสายตาก็เกือบตรงกลางของตรงซุ้มเลยนะฮะแล้วส่วนที่เป็นอิฐก็จะเป็น ส่วนยอด เหมือนว่ารอบๆพระปรางก็จะมีเจดีย์ที่ทำด้วยอิฐมีค่อนข้างสมบูรณ์นาน่าจะเป็นเจดีย์ที่บูรณะโดยกรมศิลปากรแล้ว ขึ้นมา ขึ้นได้เหรอ เข้าไปเหมือนไม่ได้ห้ามลองดู เราขึ้นไปชิบชิบ ตอนนี้เราอยู่ทางเข้ากู่พระปางราชบุรณะตอนนี้เราอยู่ข้างในพระปางวัดราชบุรณะแล้วนะฮะสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือกลิ่น กลิ่น กลิ่น ไม่ใช่กลิ่นอิดกลิ่นศิลาแรงจะเป็นกลิ่นขี้ข้างคาวข้างในเสียงอยู่นข้างในีข้าาวอยู่ เห็นว่าข้างในพระปางจะเป็นเหมือนเป็นอุโมงค์โค้ง คือจะติดศิลาแรงขึ้นไปสูงๆ แล้วชั้นบนจนถึงที่บรรจบกันจะเป็นการใช้อิฐก่อนะครับเป็นศิลาขึ้นไปแล้วตรงกลางเป็นอิฐเลย ใช่เลยโอ้ก่ออะไรยังไงวะเนี่ยต้องคิดดูสิอว่าสมัยนั้นสร้างกันยังไงเขาเรียงเรียงเรียงเรียงกันขึ้นไปเขาไม่มีเครนนะปัจจุบันยอดเลยเดี๋ยวเราจะลงไปในกูกันไหมหรือว่าเข้าไปดูข้างในก่อนเข้าก่อนเดี๋ยวโอเค เราจะลงไปทีละชั้น ข้างข้าวเต็มเลยเราถึงต้องพังอ่ะ ข้างในมีข้างข้าวบินว่างข้างข้าวอยุธยาจะเห็นว่ามามาข้างใน ตรงนี้จะเป็นที่กรมศิลป์บูรณะแล้วทำเป็นช่องระบายลมไว้ระบายอากาศ เดิมเดิมคงเป็นพื้นปิดสนิทเลย เดี๋ยวเราลงไปข้างในกุกันดีกว่าชั้นล่าง ยังกันในหนังเฮ้ยรอด้วยดิพี่ออฟรอรอด้วยดิมาเดี๋ยวพี่มันชันนะเไปกองนะจะหล่นอึ๊บ แป๊บนึง เดี๋ยวพี่ยีจะถ่ายแล้วลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เราจะลงมา โอเคหนึ่งช้อนฮึบตอนนี้เราลงมาในกรุแล้วนะคะกรุข้างในเป็นศิลาแหลงหมดเลยอ่า จิตรกรรมฝาผนังที่พี่อ๋อบอกว่าข้างในจะมีมซึ่งตอนนี้จางมากแล้ว เป็นรูป เขาบอกว่ามีรูปคนจีนด้วย นี่ไงใช่ปะใช่ใช่นี่คนจีนปะคนจีนเลยน่าจะจีน น่าจะจีนอันนี้เห็นชัดเลยอ๋อนี่ที่เขาทำเป็นพัดลมดูดอากาศ ดูดมาจากชั้นล่าง นี่ไงที่เราเห็นเมื่อกี้แปลว่านี่ก็เป็นชั้นลงมาชั้นที่สอง เราจะลงไปอีกชั้นเลยเอิ้นนำเลย ทางลึกลงไป อันนี้คือใต้ดินป่ะพี่ใต้น่าปราน่าจะใต้พระปราง ข้างในพระปราง เป็นหินหมดเลย ศิลาแรง มันไม่ใช่เรื่องน่าตลกเท่าไหร่นจะว้าไปสมัยอยุธยาทำอะไรเงือแตกพลัก จริงๆได้ทีละคน ทางแคบ